IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา ทักษะการฟังและกลยุทธ์การฟังที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนภาษา สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดรสริญญาคติยะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ IT for English ในโมดูลที่ 4 สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะการฟัง เราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟังนับเป็นทักษะรับสารที่สำคัญทักษะหนึ่ง และเป็นทักษะแรกที่เราจะต้องทำการฝึกฝน เพราะผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องฟังให้เข้าใจซะก่อน ถึงจะสามารถพูดโต้ตอบได้ ทักษะการฟังจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงควรได้รับการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างเพียงพอและจริงจัง ทั้งในและนอกห้องเรียน ทักษะการฟังหมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน เพราะผู้เรียนต้องเข้าใจสาระสำคัญจากสิ่งที่พูด อารมณ์ และความคิดเห็นของผู้พูด และสามารถตอบสนอง ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูด หรือบริบทของการพูดได้ พฤติกรรมการฟังมี 5 ระดับ คือ จุดประสงค์แรกคือ การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ คือเราฟังเนื้อเรื่องและสามารถบอกได้ว่า รวมๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเราสามารถบอกหัวข้อของเรื่องที่ฟังได้ จุดประสงค์ที่ 2 คือการฟังเพื่อจับประเด็นเฉพาะ หมายถึงการที่เราฟังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทราบเท่านั้น เช่น เราต้องการทราบว่าคอนเสิร์ตที่เราอยากชมเริ่มกี่โมง เราก็อาจฟังโฆษณาทางโทรทัศน์ และตั้งใจฟังเฉพาะเวลาที่เริ่มเล่นคอนเสิร์ตเท่านั้น ส่วนข้อมูลอื่นๆ เราก็ฟังแค่ผ่านๆจุดประสงค์ที่ 3 คือ การฟังเพื่อเก็บรายละเอียด การฟังประเภทนี้จำเป็นต้องใช้สมาธิค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น การฟังเพื่อหาคำผิดในเนื้อเรื่อง หรือฟังเพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาสองเรื่อง การฟังประเภทที่ 3 นี้ ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อไม่ให้พลาดรายละเอียดที่สำคัญ จุดประสงค์ที่ 4 คือ การฟังเพื่อตีความ ช่นการฟังและพยายามคาดเดาว่า ผู้พูดใช้น้ำเสียงอย่างไร หรือมีความรู้สึกในขณะที่พูดอย่างไร พฤติกรรมการฟังมี 5 ระดับคือ 1. ขั้นรับรู้ ในขั้นนี้ผู้เรียนต้องฝึกสังเกตความแตกต่างของภาษาเกี่ยวกับเสียง คำ การเน้น และระดับเสียงขึ้นลงของข้อความ 2. ขั้นระลึกหมายถึง ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจความหมายของข้อความสั้น ๆ ที่ได้ยิน 3. ขั้นรับความคิด ในขั้นนี้ผู้เรียนต้องสามารถที่จะเข้าใจสัญญลักษณ์ทางไวยากรณ์ คำศัพท์ ประโยค และบทความสั้นๆ 4. ขั้นเข้าใจ สามารถเข้าใจคำอธิบาย รู้จักจับใจความของข้อความที่ได้ยิน แม้ว่าจะมีคำที่ไม่รู้ความหมายอยู่ด้วยก็ตาม สามารถฟัง และเข้าใจข้อความที่ผู้พูดพูดออกมาอย่างรวดเร็วได้ 5. ขั้นวิเคราะห์ ในขั้นสุดท้ายนี้ ผู้เรียนต้องสามารถแยกแยะได้ว่า ข้อความที่ได้ยิน เป็นภาษามาตรฐานหรือไม่ รูปประโยคถูกต้องหรือไม่ เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความมุ่งหมายของผู้พูดจากน้ำเสียง และถ้อยคำที่เน้น สามารถประเมินได้ว่าถ้อยคำที่เน้นนั้น สื่อสารความคิดได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ พื่อให้สามารถฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนภาษาควรฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟังต่อไปนี้ ทักษะที่ 1 คือ ทักษะการรับรู้ ทักษะการรับรู้หรือ perception ประกอบด้วยความสามารถในการจำแนกเสียงที่ได้ยิน การรับรู้การขึ้นลงของเสียง การกร่อนเสียง หรือระบุพยางค์ที่ลงเสียงหนัก เราลองไปฟังคลิปที่เจ้าของภาษาออกเสียงคำกันนะคะ แล้วดูว่า เราจะสามารถตอบได้หรือไม่ว่า มีการลงเสียงหนักที่คำใด photograph photographer photographic ตอบได้ไหมคะ ว่าแต่ละคำลงเสียงหนักที่พยางค์ไหน เรามาดูคำแรกกันนะคะ photograph หมายถึง รูปภาพคำนี้ลงเสียงหนักที่พยางค์ที่ 1 ค่ะคำต่อไปคือคำว่า photographer หมายถึง ช่างภาพ คำนี้ลงเสียงในที่พยางค์ที่ 2 ค่ะ และคำสุดท้ายคือคำว่า photographic หมายถึงที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพคำนี้ลงเสียงหนักที่พยางค์ที่ 3 ค่ะ ทักษะที่ 2 คือ ทักษะการจับคู่เสียงกับคำในภาษาเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจความหมาย ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรฝึกฝนทักษะการจับคู่เสียง กับคำในภาษาเป้าหมาย เพื่อนนำไปสู่ความเข้าใจความหมาย เช่น การเชื่อมโยงเสียงที่ได้ยินกับคลังคำศัพท์ในสมอง การระบุคำศัพท์ที่ใช้ในการกล่าวถึงหัวข้อที่ได้ยิน การเชื่อมโยงคำศัพท์ กับโครงสร้างและไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการระบุความหมายของคำศัพท์ ทักษะที่ 3 คือ ทักษะการเดาความหมายของคำศัพท์ จากความรู้รอบตัว ทักษะการเดาความหมายของคำศัพท์ จากความรู้รอบตัว ใช้ความรู้เดิมในการคาดเดาความหมายของคำศัพท์ที่ได้ยิน เช่น เมื่อได้ยินคำว่า enormous เราก็พยายามเดาความหมายของคำจากบริบทรอบข้างว่า enormous น่าจะแปลว่า large หรือ very big ซึ่งหมายถึง ใหญ่มาก หรือใหญ่โตมโหฬาร อีกทักษะหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือ เราต้องพยายามคาดเดาคำศัพท์ที่ได้ยินว่า ผู้พูด จะกล่าวถึงหัวข้อนั้นต่อไปอย่างไร ทักษะการฟังอันดับที่ 4 ที่ควรได้รับการฝึกฝนคือ ทักษะการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร ทักษะการจัดการกับข้อมูลข่าวสารในที่นี้คือ เราสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังได้ สามารถเข้าใจรายละเอียด และสามารถตีความหมายของข้อมูลที่ผู้พูด ไม่ได้กล่าวถึงแบบตรงไปตรงมา ทักษะที่ 5 คือ ทักษะปฏิสัมพันธ์กับผู้พูด ทักษะสุดท้าย ในฐานะผู้ฟังที่ดี เราควรรู้วิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้พูดอย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสำเนียงการพูด ควบคุมความเร็วในการพูด การจับทัศนคติและอารมณ์ของผู้พูด การมีความสามารถตอบโต้ได้อย่างทันที โดยไม่ทิ้งช่องว่างในการสื่อสาร และสามารถพูดโต้ตอบในหัวข้อที่กำลังพูดคุยได้ นอกจากทักษะการฟังที่ระบุตอนต้น ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนการใช้กลยุทธ์การฟัง หรือ listening strategies เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการฟังมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์การฟังหมายถึง กลยุทธ์ที่ผู้ฟังใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฟัง เช่น การตีความ making inferences การเดา making prediction และการสอบถามเพื่อความกระจ่าง asking for clarification ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หรือภาษาต่างประเทศ ตัวอย่างกลยุทธ์การฟังที่สำคัญประกอบด้วย กลยุทธ์การตีความ เช่น การเดาความหมายของคำศัพท์ที่ผู้ฟังไม่แน่ใจ หรือที่ฟังไม่ทัน โดยตีความจากบริบทที่ผู้พูดกล่าวถึง กลยุทธ์การสอบถามเพื่อความกระจ่าง เช่น การขอให้ผู้พูดกล่าวซ้ำในสิ่งที่ฟังไม่ทัน หรือการขอให้อธิบายเพิ่มเติม กลยุทธ์การเดา เช่น การนึกภาพว่าผู้พูดจะพูดอะไรต่อไป เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้น กลยุทธ์การมุ่งความสนใจ เช่น การพยายามจับใจความสำคัญของทั้งเรื่อง แทนการแปลคำศัพท์ทีละคำค่ะ จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการฟังไม่เพียงแต่จะต้องฝึกฝนทักษะที่จำเป็น แต่ยังต้องฝึกใช้กลยุทธ์การฟังอย่างสม่ำเสมอ ในครั้งต่อไป เราจะมาดูกันว่าการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนทักษะการฟังทำได้อย่างไร วันนี้สวัสดีค่ะ